การจะสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแปลความหมายและการสร้างเรื่องราว เพื่อถ่ายทอดความคิดของตนเองนั้น สื่อการสอนที่สำคัญก็คือภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพเขียนภาพกราฟิกย่อมต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แต่ในบางครั้ง ภาพนั้นอาจจะไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนจึงจำเป็นต้องวาดหรือถ่ายภาพขึ้นใช้เองค่ะ โดยก่อนการวาดภาพหรือถ่ายภาพนั้น ผู้สอนควรคำนึงถึงหลักการออกแบบทางทัศนะเสียก่อนนะคะ สิ่งนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนนำไปใช้ในการออกแบบ เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะ ซึ่งในหัวข้อที่ผ่านมา เราก็ได้พูดถึงหลักการออกแบบภาพที่จะนำไปใช้ในการประกอบการสอนไปบ้างแล้วนะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดองค์ประกอบที่ดี สื่อความได้ชัดเจน มีสีที่เห็นได้จริง มีความตัดกันและความคมชัด แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะ หลักการออกแบบทางศาสนะยังมีข้อควรคำนึงอีกหลายประการ มีอะไรกันบ้าง ไปชมกันเลยค่ะ ตามหลักการการออกแบบทางศาสนะ ก่อนการออกแบบภาพ เราควรจะมีการเขียนโครงร่างของภาพที่จะถ่ายหรือวาดก่อน เพื่อที่จะได้ภาพที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการเขียนโครงร่าง นอกจากจะคำนึงถึงการออกแบบดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะคะ ผู้ออกแบบภาพควรคำนึงถึงความเป็นเอกภาพ ลักษณะของภาพนะคะ รูปร่าง รูปทรงการจัดภาพความสมดุลสีและตัวอักษร ทั้งนี้ก็เพื่อให้ภาพที่ออกแบบมานั้น สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองค่ะ โดยมีหลักการดังนี้ค่ะ เอกภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ภายในภาพ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ออกแบบไม่ควรใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงในภาพ เพราะจะทำให้ภาพแลดูแน่นเกินไป ควรมีเฉพาะสิ่งสำคัญที่ถ่ายทอดความคิดของเนื้อหาของภาพ เพียงความคิดเดียวเท่านั้น เส้นแนว เป็นการจัดโครงสร้างของสิ่งของภายในภาพ ว่าจะมีโครงสร้างอยู่ในลักษณะของเส้นแนวใด การจัดภาพในแนวเส้นลักษณะต่าง ๆ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ และดึงดูดสายตาให้ผู้ดู ถึงแม้ว่าเส้นแนวจะมีเพียงมิติเดียว แต่สามารถแสดงถึงการกระทำทิศทาง และการเคลื่อนไหวได้เช่นกัน ลักษณะของเส้นแนวแบ่งได้เป็นส่ชนิด ดังนี้ เส้นนอน เส้นนอนเป็นเส้นที่ช่วยแบ่งความแตกต่างของเนื้อหาภายในภาพ นอกจากนี้ภาพที่สิ่งของภายในภาพถูกจัดในลักษณะของเส้นนอน จะให้ความรู้สึกของความมั่นคง ความเป็นเสถียรภาพและการทอดสายตาพักผ่อน เส้นตั้ง ลักษณะโครงสร้างของสิ่งของภายในภาพที่อยู่ในแนวตั้ง จะแสดงถึงความแข็งแกร่งและความลึก เส้นตั้งเป็นเส้นที่ดึงดูดสายตาให้มองขึ้น แต่เส้นตั้งอาจจะขัดกับความรู้สึกของผู้ดู เพราะปกติแล้ว คนเราจะมองดูหรืออ่านในแนวนอน เส้นทแยง สิ่งของที่อยู่ในลักษณะเส้นทแยงจะให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหว การกระทำและพลัง เส้นทแยงที่ตัดกันจะแสดงถึงความขัดแย้ง เส้นโค้ง สิ่งของภายในภาพที่อยู่ในลักษณะเส้นโค้ง จะแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวและนุ่มนวล ไม่เพียงแต่เรื่องของเส้นแนวเท่านั้นนะคะ สิ่งต่อไปที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบภาพก็คือ รูปทรง การจัดภาพ และความสมดุลค่ะ รูปทรง การออกแบบภาพโดยการใช้ของจริงมาประกอบ จะทำให้ภาพนั้นมีรูปทรงในลักษณะสามมิติได้ เช่น การนำสำลีมาติดเป็นรูปก้อนเมฆ หรือการใช้ปกหนังสือ มาติดบนกระดานนิเทศ จะช่วยแสดงความเป็นจริง และดึงดูดสายตาได้ดีกว่าการวาดรูปหนังสือธรรมดาเหล่านี้เป็นต้น การจัดภาพ ภาพที่ดีควรมีการออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ดู ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ เส้น ช่องว่าง และกลุ่มขององค์ประกอบภายในภาพ โดยการพิจารณาถึงความสมดุลรูปทรงทางเลขาคณิต และตัวอักษรที่ใช้ควรให้เหมาะสมกันด้วย ความสมดุล การเลือกรูปร่างหรือการวางแบบแผนของภาพ ควรให้มีความดึงดูดสายตาผู้ชม หมายถึง การจัดความสมดุลเพื่อเน้นองค์ประกอบของภาพ แต่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องจัดองค์ประกอบภายในภาพให้มีระเบียบแบบแผนจนเกินไปมากนัก เพราะจะทำให้ภาพนั้นมองดูทื่อๆ ไม่น่าสนใจ แต่ถ้าภาพนั้นไม่มีความสมดุลเสียเลย ก็จะทำให้มองดูแล้วไม่สบายตา ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการออกแบบ ยังไม่หมดค่ะ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบภาพที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยก็คือ เรื่องของสีนั่นเองค่ะ ซึ่งสีที่ใช้ในภาพนั้นจะทำหน้าที่ต่างๆ คือเพื่อเพิ่มความเหมือนจริงของสิ่งที่อยู่ในภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และเน้นความสำคัญนะคะ และเพื่อสร้างการตอบสนองทางอารมณ์ด้วยค่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการตอบสนองทางอารมณ์ของสีแล้ว จำเป็นต้องอาศัยหลักการทางจิตวิทยา ซึ่งจากการวิจัยพบว่า มีสีที่มองดูแล้วให้ความรู้สึกต่างกันดังนี้ คือ สีน้ำเงิน สีเขียว และสีม่วงไวโอเลต เป็นสีที่มองดูแล้วจะให้ความรู้สึกเย็น ในขณะที่มองดูสีเย็น แล้วจะรู้สึกคล้ายกับว่าอยู่ห่างไกล ตาสีแดงและสีส้ม เป็นสีที่มองดูแล้วรู้สึกร้อน ตามหลักทางจิตวิทยา พบว่าสีอุ่นหรือสีร้อนนั้น เป็นสีที่ดึงดูดสายตาผู้ดู ดังนั้นในการออกแบบภาพ จึงควรใช้สีแดง หรือสีส้มเพื่อการเน้นให้ของสิ่งนั้นเป็นจุดเด่นของสายตา นอกจากนี้ สียังสามารถกระตุ้นทางด้านรสและกลิ่นได้ คือสีน้ำเงินเป็นสีที่มองดูแล้วเหมือนของสิ่งนั้นมีรสหวาน สีส้มเป็นสีที่มองดูแล้วเหมือนกับสิ่งนั้นรับประทานได้ ส่วนสีที่ดูแล้วเหมือนให้กลิ่นก็คือสีชมพู สีน้ำเงินลาเวนเดอร์ สีเขียวและสีเหลือง ดังนั้นผู้ออกแบบภาพจึงต้องคำนึงถึงการเลือกใช้สีให้เหมาะสม เพื่อช่วยในการสื่อความหมายของเนื้อหา และสิ่งของภายในภาพ เพื่อแสดงว่าภาพนั้นมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรู้สึกทางด้านใด และเพิ่มเป็นการดึงดูดความสนใจ ตลอดจนความรู้สึกของผู้ดูค่ะ โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบภาพอย่างสุดท้ายนะคะ ก็คือในเรื่องของตัวอักษรค่ะ เพราะภาพส่วนมากจะมีข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคำอธิบายประกอบภาพร่วมอยู่ด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการออกแบบตัวอักษร สี ขนาด และระยะห่างของตัวอักษรและข้อความที่อยู่ในภาพนั้นๆนะคะ เพื่อให้ผู้ดูสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และสื่อความหมายได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะ เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะ ประการแรกก็คือ การออกแบบตัวอักษรที่ใช้ภายในภาพ ควรออกแบบให้กลมกลืนกับเนื้อหา เพื่อให้ผู้ดูภาพเกิดความรู้สึกร่วมขึ้นได้ อีกทั้งไม่ควรใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด ถ้าข้อความนั้นไม่ใช่หัวเรื่อง หรือเป็นข้อความที่มีจำนวนตัวอักษรมากกว่า 6 ตัวขึ้นไป เพราะจะทำให้อ่านยากกว่าตัวอักษรตัวเล็กเป็นต้นค่ะ ประการต่อมาก็คือในเรื่องของสีของตัวอักษร ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินเข้ม สีพื้นหลังก็ควรเป็นสีขาว หรือตัวอักษรสีเขียว สีพื้นหลังก็ควรจะเป็นสีเทาอ่อน หรือถ้าอักษรเป็นสีเหลืองอ่อน หรือขาว สีพื้นหลังก็ควรจะเป็นสีน้ำเงินเป็นต้นค่ะ ต่อมาก็คือเนี่ยเรื่องของขนาด การออกแบบภาพโปสเตอร์หรือภาพสำหรับจัดแสดงนิทรรศการ ควรจะเป็นภาพขนาดใหญ่ ที่มองเห็นได้ในระยะไกลตั้งแต่ 30 ฟุตขึ้นไป จึงควรให้ขนาดของตัวอักษรที่มองเห็นได้ง่าย ปกติแล้ว ตัวอักษรที่มีความสูง1ส่วน4 นิ้ว จะสามารถอ่านเห็นได้ในระยะ 8 ฟุต ดังนั้นจะให้ผู้เรียนที่นั่งแถวหลังสุดของห้องเรียนที่มีความยาว 32 ฟุตอ่านข้อความในภาพที่อยู่หน้าชั้นเรียนได้ ผู้ออกแบบควรใช้ตัวอักษรสูงอย่างน้อย 1 นิ้ว และต้องให้ความกว้างของตัวอักษรมีความสัมพันธ์กับความสูงด้วยค่ะ สุดท้ายของการใช้ตัวอักษรก็คือ ระยะห่าง เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการอ่านข้อความในภาพ เพราะถ้าตัวอักษรเบียดชิดกันหรือห่างกันเกินไป ก็จะทำให้อ่านยาก นอกจากนี้ หากข้อความแต่ละบรรทัดมีระยะติดกันเกินไป จะทำให้อ่านยากเช่นกัน หรือถ้าบรรทัดห่างเกินไป ก็จะทำให้ดูเหมือนข้อความไม่ติดต่อกัน ข้อความอาจจะอ่านได้ง่าย ถ้ามีระยะห่างระหว่างบรรทัด1เศษ1ส่วน4เท่า ของความสูงของตัวอักษรค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวไป เราสามารถสรุปหลักการออกแบบทางทัศนะ ได้ดังนี้ค่ะ ความมีเอกภาพ เส้นแนว รูปทรง การจัดภาพ ความสมดุล สี และการออกแบบตัวอักษรค่ะ การออกแบบภาพเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนนั้น หลักการออกแบบทางทัศนะ จะช่วยให้ผู้สอนสามารถยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไม่ว่าผู้สอนจะหาภาพมาจากที่ใดก็ตาม หรือแม้แต่ผลิตภาพขึ้นใช้เอง สิ่งนี้จะทำให้ผู้สอนมั่นใจนะคะ ว่าภาพที่นำมาใช้นั้น จะเป็นภาพที่สามารถสื่อสารความต้องการ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับวัตถุประสงค์การสอนอีกด้วยค่ะ